การประกาศค่าตัวแปร การประกาศค่าตัวแปร ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือการระบุค่า หรือการตั้งค่าใหม่ให้กับตำแหน่งเก็บข้อมูล ที่แสดงไว้โดยใช้ชื่อตัวแปร ก่อนที่จะใช้งานตัวแปร หรือค่าคงที่ทุกครั้ง ควรจะประกาศตัวแปร variable declaration ก่อน เพื่อให้โปรแกรมรู้ว่า ตัวแปรชนิดใดที่ต้องการใช้งานในโปรแกรม เหมือนกับการตั้งค่าใน properties ตัวแปรก็ต้องการใช้หน่วยความจำเช่นกัน แต่ไม่จำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงกับส่วนประกอบอันใดอันหนึ่ง อธิบายการทำงานของตัวแปรในการเขียนโปรแกรมด้วย MIT App Inventor ได้ ว่า เมื่อแอปของเราจำเป็นที่จะต้องจดจำบางอย่าง ตัวแปรนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องถูกจัดเก็บไว้ในส่วนประกอบใด ๆ เลย ยกตัวอย่างเช่น ในแอปประเภทเกม ต้องการที่จดจำระดับของผู้เล่น หากระดับของผู้เล่นปรากฏในป้ายข้อความแล้ว เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแปรเพราะเราสามารถที่จะจัดเก็บระดับของผู้เล่นไว้ในคุณสมบัติ ข้อความของป้ายข้อความแล้ว เราไม่ต้องการตัวแปรอื่นอีก เพราะเราสามารถใช้คุณสมบัติของข้อความเป็นการจดจำค่าไปแล้ว แต่หากระดับของผู้เล่น เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแสดงออกทางหน้าจอ เราจำเป็นที่จะต้องกำหนดค่าตัวแปรขึ้นเพื่อรองรับ แต่ในการทำโปรแกรมประเภทแบบทดสอบคำถามต่างๆ ตัวแปรจะมีความสำคัญมาก ในแอปประเภทนี้คำถามจะปรากฏให้ผู้ชม ครั้งละหนึ่งคำถาม จากหลายๆคำถามที่จะถูกเก็บไว้ ซึ่งเรา จะต้องกำหนดค่าตัวแปรเพื่อจัดเก็บลำดับการปรากฏของคำถาม ใน MIT App หน้าต่าง Properties จะปรากฏอัตโนมัติเมื่อเราวางส่วนประกอบลงบนหน้าจอ Designer แต่การกำหนดตัวแปร เราจะต้องมีการสร้างตัวแปรในหน้าจอ Block Editor โดยการลากบล็อก Initialize Global และตั้งชื่อตัวแปรได้จากช่อง Name เราสามารถกำหนดค่าต่างๆ เช่น ค่าตัวเลข ตัวอักษร ค่าสี หรือสร้างบล็อกเพิ่มเติมอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างตัวแปรกำหนดค่าคะแนนให้เป็นศูนย์ มีขั้นตอนดังนี้ 1. ใน built-in blocks ให้เปิดลิ้นชัก variable ออกมา แล้วลาก initialize global block ออกมาวางไว้ 2. ลี่ยนชื่อตัวแปรที่ช่อง name ให้พิมพ์ว่า score 3. จากลิ้นชัก match ให้ลากบล็อกตัวเลข number ออกมาสวมเข้าไปด้านหลังบล็อกตัวแปร เพื่อตั้งค่าเริ่มต้น เมื่อเรากำหนดค่าตัวแปรแอปจะทำการจองหน่วยความจำสำหรับเก็บค่าไว้ ค่านี้ จะมองไม่เห็นเมื่อเราเปิดแอป แต่จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำบล็อกตัวเลขที่ถูกเพิ่มเข้ามา โดยมีการกำหนดค่าเฉพาะให้จะเป็นค่าที่นำไปใช้เมื่อแอป เปิดใช้งาน นอกจากการตั้งค่าเริ่มต้นแบบตัวเลข หรือตัวอักษรแล้ว ในบางครั้งเราก็สามารถสร้างค่าที่มีลักษณะเป็นรายการหรือแบบลิสต์ได้ การตั้งค่าและการรับค่าตัวแปร เมื่อเราได้ทำการกำหนดตัวแปรแล้ว แอป จะสร้างบล็อกขึ้นมาอีก 2 บล็อกคือ set และ get หรือการตั้งค่า และการรับค่าตามลำดับ เราสามารถเข้าถึงบล็อกทั้งสองได้ โดยการวางลูกศรเมาส์ไว้บนชื่อของตัวแปร บน initialization block การตั้งค่า set global to block จะทำให้เราสามารถแก้ไขค่าที่อยู่ในตัวแปรได้ จากตัวอย่าง ตัวเลขในบล็อกมีค่าเป็น 5 ซึ่งเป็นตัวแปรของ score นิยามของ global ที่ถูกวางไว้บน set global score to block เป็นการอ้างถึงว่าค่าตัวแปรนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโปรแกรม ทั้งการจัดการเหตุการณ์และการลำดับเหตุการณ์ Event Handler and Procedure หากมีการอ้างอิงเป็น local ค่าตัวแปรนี้ก็จะถูกจำกัดให้ใช้ได้ เฉพาะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เราสามารถใช้บล็อกป้ายข้อความเพื่อที่จะรับค่า get global score จากตัวแปรได้ อาทิเช่น หากเราต้องการตรวจสอบค่าที่อยู่ในตัวแปรสกอร์ว่ามีค่าเกิน 100 หรือไม่ ให้เราเพิ่ม get global score block ในบล็อกของ if then โดยมีการเพิ่มนิพจน์ หรือการผสมสัญลักษณ์ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณเปรียบเทียบค่าที่เราได้มา กับสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น ดังตัวอย่างนี้สามารถอ่านได้ว่า หากค่าตัวเลขสกอร์ มากกว่า 100 ให้ game status label text แสดงตัวอักษรว่า you win การตั้งค่าตัวแปรตามนิพจน์ จากตัวอย่างที่ผ่านมาจะพบว่าเราสามารถเพิ่มค่าง่าย ๆ เช่น ค่า 5 ลงในตัวแปรได้เลย แต่บ่อยครั้งที่เราต้องใช้นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน มาใช้ในการตั้งค่าตัวแปร อาทิเช่น หากผู้ใช้กดปุ่มคลิก next เพื่อที่จะทำข้อสอบในข้อต่อไป ในแอปพลิเคชันประเภทแบบทดสอบ เราจะต้องตั้งค่าตัวแปร current question ให้มีค่าเพิ่มอีกหนึ่ง จากข้อที่เรากำลังทำอยู่ หรือเมื่อผู้ใช้เสียคะแนน 10 คะแนนจากแอปพลิเคชันแบบเกม เราต้องปรับค่าสกอร์ให้มีค่าน้อยลง 10 คะแนนจากคะแนนปัจจุบัน ซึ่งสามารถกำหนดค่านิพจน์เหล่านี้ได้จากกลุ่มของบล็อก และวางต่อลงไปในบล็อก set global to นิพจน์ที่ถูกใช้บ่อยในการเขียนโปรแกรม คือการทำให้ตัวแปรมีค่าเพิ่มขึ้น หรือการตั้งให้ตัวแปรมีค่าเป็นปัจจุบัน อาทิเช่น ในเกม หากผู้เล่นเล่นชนะได้คะแนน ตัวแปรจะทำการเพิ่มคะแนนให้ครั้งละ 5 จะสามารถเขียนเป็นบล็อกได้ ดังนี้ หากเราสามารถเข้าใจการทำงานของบล็อกแบบนี้ ก็จะถือว่าเราเข้าสู่หนทางของการเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ และในลิ้นชัก ของโปรแกรม MIT App Inventor ก็ได้สร้างเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เตรียมไว้ให้อย่างมากมาย ครอบคลุมการใช้งานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย การคำนวณด้วยสัญลักษณ์พื้นฐาน การบวก การลบ การคูณ การหาร การสุ่มค่าตัวเลข และรูปแบบคำสั่งชั้นสูงอื่น ๆ เช่น square root cosine sine ซึ่งเราสามารถเรียกใช้ได้ตามความต้องการ